สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับทุกคนในวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเปิดร้านตัดผมนะครับว่า เรามีการลงทุนอย่างไรบ้างนะครับ แล้วก็วิธีการจัดร้านควรจะมาเป็นควรจะจัดแบบไหนนะครับว่าจะให้ให้มันดูแล้วโล่งโปร่งสบายหรือว่าถูกหลักการทำงานหรือว่าหลักฮวงจุ้ยอะไรต่างๆ นานานะครับในแนวทางนี้ผมจะขอย้ำเกี่ยวกับเรื่อง ผมจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องร้านตัดผมนะครับเเมื่อกี้เนี่ยเดินเข้ามานะครับ ก็คือจะเป็นทางด้านหน้าร้านนะครับ ก็จะเปิดประตูเข้ามา พอเปิดประตูเข้ามาเนี่ยทางเดินตรงนี้นะครับ มันก็จะเห็นโล่งโปร่งสบายตรงนี้เลยนะครับอพอมองเข้ามาตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นในส่วนของอ work area นะครับเป็นในส่วนของอพื้นที่การทำงานนะครับ แล้วผมผมจะแบ่งเป็น2 section นะครับในในร้านถ้าเกิด ใครมีพื้นที่เหลือนะครับ ก็สามารถแบ่งเป็น เซกชันเป็นส่วนส่วนส่วนได้ได้ง่ายนะครับ โอเค ในในร้านของผมเนี่ย มันเป็น 32 ตารางเมตรนะครับไม่ใช่ตารางวานะ32 ตารางเมตรก็คือ4คูณ4คูณ3นะครับก็คือ 4 32 เราก็จะแบ่งเป็นพื้นที่นะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นพื้นที่ทำงาน แล้วก็ให้ลูกค้านั่งรอตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของอสระผมโต๊ะทำงานของผมจะอยู่ตรงนี้ ทำไมผมต้องมีโต๊ะทำงานเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับเอาไว้ให้ลูกค้านะครับให้ลูกค้าเปิดเพลงฟังได้นะครับออนใครสามารถก็มาเล่นได้ลูกค้าที่ที่มานั่งรอ แต่ในตอนนี้เนี่ยเขา จะไม่ให้มีใครมานั่งร้อนนั่งเล่น โอเคนะครับในเมื่อเราเข้ามาในร้านแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยของผมในารมองทะลุปูโป่งนะครับไปถึงจนถึงในส่วนของประตูสไลด์ตรงนี้นะครับอพอเข้ามานะครับ มองทางด้านขวามือนะครับ ก็จะเห็นเป็นพื้นที่ทำงานเลยนะครับ เป็นกระจกนะครับ ผมมีกระจกแนวตั้งนะครับ แบบทรงสูงเลยนะ เกือบถึงฝ้าเพดานเลยนะครับ ประมาณสามที่มีหนึ่งสอสามตรงนี้คืออะไรตรงนี้ผมก็จะแบบเหมือนไว้กลางๆนะ ก็คือไว้ตัดผมนะครับ แล้วก็ส่วนตรงนี้เนี่ย ก็คือจะแบบ สมมุติว่ามีลูกค้ามาทำเคมีนะครับผมก็จะใช้เก้าอี้ตัวนี้นะครับในการทำนะฮะแล้วก็ส่วนตรงนู้นกรณีที่มีลูกค้านะครับมีลูกค้าเยอะนะครับหรือว่าเบาะสีแดงนี่คืออะไร เอาไว้ตัดผมให้เด็กนะครับนี่ไปสั่งทำมาพิเศษ ไปสั่งที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ ปกติก็จะไม่ทำเฟอร์นิเจอร์ประมาณนี้ให้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับถามว่าเอ้ผมอยู่คนเดียวทำไมถึงมีตั้ง 3 กระจกในกรณีเนี่ยมีเคมีนะครับมีเคมีตรงนี้ แล้วก็ตัดผมแล้วก็อาจจะมีทำเคมี 2 คน ะครับทำสีอะไรเงี้ยเราก็สลับกันได้นะครับ ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถบริหารจัดการลูกค้าได้ยังไงนะครับ จะเป็นในส่วนของพื้นที่ทำงานนะครับนี่ นี่นั่งรอก็จะมีไม่กี่ไม่กี่ที่ไม่กี่ตัวในส่วน ตรงนี้ก็จะคือเป็นป้าย โอ้โหป้ายทำไมต้องมาทำทั้งข้างในข้างนอกนะครับตรงนี้นะครับเวลานี่ลูกค้านั่งตรงนี้ก็จะเห็นป้าย แล้วเวลาก็ถ่ายรูปเขาจะเห็นป้ายเรานะครับ ป้ายร้านเราแล้วก็เขาก็จะไปโพสโซเชียลหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ย อะไรก็แล้วแต่เขานะ ทีนี้เรามาดูในส่วนของโต๊ะทำงานนะครับโต๊ะทำงานผมเอาไว้ทำอะไร เอาไว้ทำเกี่ยวกับเรื่องการตลาดทำอาร์ตเวิร์กทำอะไรต่างๆนานานะครับ ตัดคลิปวิดีโอ แล้วก็เป็นบอร์ดนะครับเป็นตารางงานอะไรต่างๆนะครับ ส่วนข้างหลังเนี่ยมีหลายคนถามเอ้ยพี่ทำไมต้องการฉากได้อะไรอย่างเงี้ยคือเวลาผมนั่งอัดคลิป ตรงนี้นะตรงโต๊ะทำงานนะครับมันก็จะได้เห็นแบ็กกราวที่ดูโอเค หน่อย แล้วก็เสื้อเนี่ย มีตัวเดียวในโลกเพราะผมทำมาแค่ตัวเดียวนะ เอาไว้แบบเออทำเป็นแบ็กกราวด์โลโก้โอเคสวยๆ ก็ไม่มีอะไรมากแค่มุมทำงานนะครับ ก็จะใช้ตรงนี้เป็นมุมทำงานส่วนหนึ่ง ผมติดเนี่ย ผมติดว่าจะต้องมีโต๊ะทำงานมีคอมนะครับ อ่าส่วนสเตชันส่วนโต๊ะโต๊ะเออเขาเรียกว่าอะไรนะ รถเข็นในส่วนของผมเนี่ย ก็จะเป็นไม่ใช่บาร์เบอร์โดยตรงหรือว่าซาลอนอย่างเดียวนะครับ แต่ว่าผมก็ ช้รถเข็นแบบนี้นะครับในการทำงานนะครับ ก็จะสะดวกสบายก็เคลื่อนย้ายได้ ผมชอบอะไรที่ตรงนี้มันโล่งๆนะครับ ตรงนี้ไม่ค่อยชอบอะไรที่มาเกะกะ เพราะว่าในการทำงานเออ่ในการทำความสะอาดของเราอ่ะมันจะได้ง่าย ๆด้วยตรงนี้ก็ในอุปกรณ์ของผมก็จะมีไม่กี่ตัวนะมีปัตเตอรเลี่ยนตัวนี้เนี่ยผมใช้ตัวนี้ลุยงาน แล้วก็ตัวนี้อีกสำรองกันขอบอะไรต่างๆนะครับ ใช้ตัวนี้เลย แล้วก็จะเป็นรายเป่าผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาสรุปราคาให้ฟังกระบอกฉีดน้ำ ตัวนี้ใช้ดีมากเลยเห็นไหมมันเป็นละอองฝอย ด้านมีดกลดองโก้ ใบมีดกลตัวนี้ที่ผมทำรีวิวไปแล้วฮิลเลตนะครับลอนดอนบริดจ์นะครับ ก็จะมีรถเข็นประมาณนะหนึ่งตอนนี้ตอนนี้ใช้วางเจลแอลกอฮอล์แล้วที่วัดอุณหภูมิ New Normal นะครับ2 ก็คือจะเป็นหลักๆของผม 3 ก็คือตัวนี้นะครับ เอาไว้ทำเคมีวางเกี่ยวกับเรื่องถ้วยสีถ้วยเคมีต่างๆนานานะครับ ก็คือจะใช้ตัวนี้ในการทำในการวางของ แล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเซตติ้งพวกสไตลิ่งอะไรต่างๆนะครับนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ พวกสเปรย์เจลแบ็กอะไรต่างๆนะครับ ผมก็จะใช้ตัวนี้วาง แล้วมาโอเคจะเห็นเคาน์เตอร์ของผมครับ เคาน์เตอร์ก็จะประมาณนี้ครับ อันนี้เคาน์เตอร์นี่ทำเองนะ ใครเชื่อไม่เชื่อก็แล้ว แต่นะ ไอ้มันจะเป็นเคาน์เตอร์ใหญ่ๆ ถ้าเกิดเป็นลูกค้าประจำผมมันจะจะจำได้ผมจะโหจะเป็นเคาน์เตอร์ร้านกาแฟอะไรประมาณนี้นะเพราะผมก่อนหน้าก็ทำธุรกิจกาแฟผมก็มาเซ้งต่อ แล้วผมก็มาอัดแอปเป็นเป็นอเล็กนะครับ แล้วก็ใช้ให้ให้ช่างเข้ามาตัดให้มันเหลืออเล็กให้เป็นตัวแอร์ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ใช้ไม้อัดทาสีปิดนู่นนี่นั่นแล้วก็ แล้วก็สั่งไอ ตัวเนี้ยไม้สนนอกมานะครับนะครับเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับก็จะเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองอะไรตรงนี้เนาะแล้วก็กั้นพื้นที่ไม่ให้ลูกค้าเดินเข้ามา ตรงนี้ก็จะเป็นคัลเลอร์บาร์คัลเลอร์บาร์ก็คือจะเก็บสีต่างๆ นานายี่ห้ออะไรพวกนี้นะครับทรีทเมนต์อะไรเงี้ยตรงนี้ตู้เก็บอุปกรณ์การทำงานทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ในนี้ก็คือจะเป็นสัดเป็นส่วนนะครับ จะไม่เอามาวางระเกะระกะพวกนี้นะฮะแล้วเรามองย้อนออกไปข้างนอกเห็นไหมนี่ก็จะประมาณนี้ โอเค ทีนี้เรามาในส่วนของที่สระผมนะครับ เตียงสระผม ตรงนี้แต่ก่อนเป็นเตียงสระแบบปกติธรรมดา แล้วก็ไหนๆก็รีโนเวทร้านแล้วนะครับ รีโนเวทร้านแล้วก็เราก็จัดเตียงนี้มาให้ลูกค้าเลยนะครับ ดูดีนะครับหรูหราบ้าเห่าแต่ขอบอกนะ ถ้าลูกค้ามาสระผมที่นี่จะต้องดึงไอ้ตัวนี้ เพราะไม่งั้นเนี่ยจะเปียกไปทั้งแบบไหลลงไปถึงหลังเลย ถามว่ามันสวยนะโอเคนอนสบายแต่ว่าถ้าลูกค้าดึงอ่ะมันก็โอเคนะผมว่าแล้วก็จะเป็นในส่วนของที่เก็บผ้าขนหนูนะผมก็จะแยกแยกแยก แยกวางวางวางวางเป็นสีเป็นอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ถ้าเกิดทำสีเข้มเข้มหรือว่าสีดำมันจะเลอะนะผมจะไม่ใช้ผ้านี้หรือผ้าสีขาวนะ เพราะมันจะติดผ้า อันนี้ก็สำหรับเด็ก อันนี้เป็นผ้าใหม่ เก็บไว้โชว์ไม่ได้ไว้ใช้ อันนี้นะครับนี่ไว้ตัดผมนะแล้วก็จะมีพวกแชมพูแชมพูที่ผมใช้ลูกค้าคือยี่ห้อนี้นะครับลงทุนนิดนึงมันก็คุ้มนะ โอเค ทีนี้เรามาดูสิ่งส่วนเสริมนะครับ ในกรณีที่ผมเปิดร้านแล้วผมขอใบแล้วผมก็ขอใบอนุญาตนี่นะ เป็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับ ก็คือเขาจะต้องมีนะครับถังดับเพลิงไว้ในร้านนะครับถังดับเพลิงเสร็จ แล้วก็จะต้องมีตรงนี้ นี่ถังดักไขมันแยกต่างหากเลยนะครับกองเสร็จผมแล้วก็เคมีเคมีที่เราใช้แล้วนะครับ ทิ้งลงไปในนี้เนี่ย เราก็จะต้องทำตรงนี้ให้ด้วยแล้วเพราะว่าเวลาเราไปขอใบอนุญาตเนี่ยเขาก็จะต้องมาตรวจนะครับ ว่าเราทำได้ถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะคือถ้าเกิดเราอยากมีมาตรฐานในอาชีพในในร้านของเราเนี่ย เราก็ควรจะทำนะอย่าไปดราม่าอะไรมากมายนะฮะเพราะว่าการที่เราทำให้มันถูกต้อง หรือว่ามีมาตรฐานนะครับ มันบ่งบอกถึงตัวเราด้วยนะครับ ผมก็จะแบ่งเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับ มันจะทำให้เรากันให้เราทำงานหรือว่าลูกค้าที่มาใช้บริการเรานะครับ มีความแบบโอ้ร้านโล่งโปร่งสบายนะครับ มีความสะอาดสะอ้านนะครับ ลูกค้าก็จะมั่นใจในบริการของเรานะครับ โอเคทีนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการตกแต่งร้านนะครับ จะเป็นการเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไปโดยปริยายนะครับ ก็คือใครตกแต่งร้านที่ดูสวยหวาน ออกแนวผู้หญิงนะครับเป็นแบบลักษณะเป็นบิวตี้นะครับ ก็จะได้กลุ่มลูกค้าผู้หญิงค่อนข้างเยอะ แต่ถ้าเกิดตกแต่งตกแต่งสไตล์นี้นะครับคือจริงๆแล้ว เนี่ย ของผมจะเป็นบาร์เบอร์แอนด์ซาลอนลูกค้าที่เยอะก็คือ ผมไม่เคยคิดเลยนะว่าลูกค้าผู้ชายจะเยอะถึง 80%นะครับ ก็จะเป็นการคัดกลุ่มลูกค้า ในการตั้งราคาตั้งราคาให้บริการนี่ก็เหมือนกันนะครับออย่างเช่นเราตัดผม 200 250 300นะครับ350เนี้ยก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ ที่เขามีกำลังซื้อหรือว่ายอมที่จะจ่าย เพื่อที่ว่าแลกกับอะไรหลาย ๆ อย่างเมื่อเขาเดินเข้ามาในร้านตัดผมแล้วนะฮะเขาจะต้องเจอในสิ่งที่ให้เราให้บริการที่ดีนะครับ กับสิ่งที่เราให้บริการที่ดีนะครับ พร้อมกับบรรยากาศในร้านมีเพลงฟังแอร์เย็นมีที่สระผมเขาคุ้มค่ากับกับสิ่งที่เขาจ่ายนะครับ นอกเหนือจากฝีมือที่เรามีอยู่แล้ว ในตอนนี้เนี่ยผมจะไม่พูดถึงว่าใครฝีมือดีหรือไม่ดียังไงอันดับเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่จะดึงดูดลูกค้าเข้ามานะครับ ก็คือสถานที่นะครับ แล้วก็ตัวช่างนะครับ ตัวช่างการแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นยังไงสะอาดสะอ้านไหม ไม่จำเป็นจะต้องแพงนะครับ เสื้อยืดกางเกงยีนแต่งตัวให้ดูไม่ ไม่ถึงกับดูดีนะคือให้เรียบร้อยนะครับ การพูดคุยกับลูกค้านะครับ มันก็จะมีลิมิตในส่วนที่เราจะต้องมีใจบริการนะครับ มีหัวใจในการบริการลูกค้านะครับ ไม่ใช่แบบว่า อารมณ์ไม่ดีแล้วเราไปรับลูกค้าแบบ หน้าหงิก ทะเลาะกับแฟนบ้าง ลูกบ้าง หรือว่าอารมณ์เสียกับเพื่อนๆ บ้างอะไรอย่างเงี้ย ใน เราไปส่อง Facebook อารมณ์เสียบ้างก็มีนะผม จริงๆเนี่ยตรงนี้เราต้องบริหารจัดการอารมณ์ของเราให้ได้นะครับก่อนที่จะเปิดให้บริการลูกค้าในแต่ละวันคือถ้าเกิดผมอารมณ์ไม่ดีผมก็จะไม่รับลูกค้าเลยตอนนี้นะฮะในการกำหนดราคาในการกำหนดราคาถ้าเรากำหนดต่ำ ถามว่าเราก็จะได้ลูกค้าค่อนข้างเยอะก็จริงนะครับ แต่ปริมาณการทำงานของเราเนี่ยคุณลองคิดดูว่าระหว่างตัดผม 250 กับตัดผมหัวละร้อย คุณจะต้องทำงานกี่คนถึงจะได้ 1,000 บาทในวันนั้น แต่ทีเนี้ยมันสำคัญตรงที่ว่าโลเคชันด้วย โลเคชันของร้านนะครับเขาเรียกอะไรทำเลที่ตั้งว่าเราไปอยู่ในจุดไหนของชุมชนนั้นในพื้นที่นั้นนะครับ ถ้าอย่างสมมุติเราไปอยู่ในซอย เราก็จะได้ลูกค้าเฉพาะกลุ่มในซอย แต่ถ้าเกิดเรามาอยู่ในติดถนนนะครับ ติดถนนอยู่ใจกลางเมืองอย่างเช่น ที่ผมอยู่นี่คือห้วยขวางนะครับอยู่ติดถนน แต่ว่ามันไม่ใช่ถนนเมน ถนนเมนคือถนนรัชดาแต่นี้ผมมาอยู่ถนนล่อง แต่ทีนี้ในย่านที่ผมอยู่ มันจะมีคอนโด มีหมู่บ้าน มีอาคารพาณิชย์มีออฟฟิศนะครับก็คือค่อนข้างหลากหลาย ทีนี้เราจะมากำหนดลูกกลุ่มลูกค้ายังไง เราจะต้องกำหนดกลุ่มลูกค้าให้ได้นะครับว่าเราจะเดินทางจะเดินไปในแนวไหนนะครับ อย่าลืมนะครับว่าธุรกิจเราสำคัญ เราจะต้องทำให้ธุรกิจเรา เดินหน้าและอยู่ได้ในสภาวะเศรษฐกิจแบบไหนนะครับ เราก่อกลุ่มลูกค้าไว้เนี่ย ถ้าเรามีลูกค้าประจำไว้สักสี่ห้าร้อยคนเนี่ย ผมว่าคุณอยู่ได้นะครับ ไม่ว่าจะปิดเคอร์จะมีช่วงเวลาเคอร์ฟิลตั้งแต่สามทุ่ม เรามีกลุ่มลูกค้าที่มาตัดตอนกลางวันเนี่ย เราก็อยู่ได้นะครับเอาวันละพันสองพันเนี่ย ผมว่าคุณอยู่ได้นะครับอย่าลืมนะครับ มีมีความสำคัญมากเกี่ยวกับเรื่อง ต่างๆนานาหลายๆ คนจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาฝีมืออย่างเดียวนะครับ แต่ว่าเรื่องพวกนี้อาจจะไม่ได้มองนะครับ อาจจะไม่ได้มองอาจจะไม่ทันได้คิดมีไฟนะครับ เรียนจบแล้วไปเสริมเทคนิคมาแล้วได้อะไรใหม่ๆ มาแล้ว อยากเปิดร้านจริงๆเนี่ยตรงนี้ผมพลาดมาแล้วนะครับในชีวิตเนี่ยในอาชีพเนี่ยผมพลาดมาแล้วหนึ่งครั้งแล้วใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะกว่าจะฟื้นขึ้นมาได้นะครับลมลุกคุกคานถ้ายังไง เดี๋ยวผมจะมารีวิวเกี่ยวกับเรื่อง ต้นทุนในการเปิดร้านนะครับ ในคลิปต่อไปเพราะเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวไปนะครับ โอเคครับ เดี๋ยวมาพบกันในคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ